jij hier op de uitkijk staan. Khi chắc cả gian nói ย่างขดย่างหน่อยกูก็เห็นมาจักรยานน้อย พับได้มันพับได้ เอาขึ้นรถไฟไปนั่งจะขั้นขั้นใหญ่ๆเนี่ยเอาไปบ่ได้ เอาไปได้ แต่ว่าได้เสียเงินขั้นหน่อยๆคือของขดมันพับพับเพิงเอาจับเอาขึ้นรถไฟไปว่าต้องเสียเงิน ดีดีดีดีชีวิตเมืองนอกก็จังสี่ละผูได้ว่ามันสบายมีงานก็ดีแล้วคุณอีพอคอยมาหับเราคุณจอดทางนั้นอีพอคอยมาหับปิดก่อนนะคะ คนป่วยมาหับปิดก่อน